เดี๋ยวมาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญกองพันเชียงใหม่สองนะครับ เป็นเนื้อเงินนะครับ สร้างน้อยด้วยนะครับ รุ่นนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูกล่องใส่พระกันก่อนนะครับ ซึ่งเป็นกล่องขนาดกระทัดรัดเลยนะครับกำลังดีนะครับ ซึ่งด้านหน้าจะเป็นพลาสติกใสนะครับ พิมพ์อักษรสีทองนะครับ ด้านหน้าจะเขียนเป็นหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับ เป็นเหรียญที่ออกวันที่ 25นะครับ มกราคม มกราคม 2559นะครับ พิธีใหญ่ด้วยนะครับ หลังจากที่หลวงพ่อเกษมละสังขารไปนะครับ เหรียญรุ่นนี้ปลุกเสกที่วัดสุสานไตรลัต์จังหวัดลำปางด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันเลยนะครับรองพระด้านในนี่เป็นสีแดงเนี่ย เดี๋ยวเรามาชมไปพร้อม ๆ กันเะครับด้านหลังนี้ผมลองกระดาษเช็ดชู่ไว้นะครับกระดาษเช็ดชู่นะครับกันรอยนะครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับ ห่างหายไปหลายเดือนนงครับ ไม่ค่อยมีเวลาหาพระมารีวิวนี่ครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าของเหรียญกันเลยนะครับ เหรียญกองพันเชียงใหม่สองนะครับ เหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับ สร้างอยู่ด้วยกันทั้งหมดหกเนื้อด้วยกันนะครับ ก็จะมีเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำเนื้อเงินนะครับ เนื้อเงินหน้าทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะโลหะนะครับ แล้วก็เนื้อทองแดง แล้วก็มีเนื้อตะกั่วลองพิมพ์นะครับ แจกกรรมการนะสำหรับด้านหน้าของเหรียญนี้จะ เป็นหลวงพ่อเกษมนะครับ ครึ่งองค์นะครับ ผมจีวรหันข้างนะครับสำหรับด้านข้างตรงด้านล่างนี้จะ พิมพ์เป็นหลวงพ่อเกษมเขมโกเนี่ยสำนักสุสานไตรรัตจังหวัดลำปางนะครับซึ่งเหรียญรุ่นกองพันเชียงใหม่นะครับก็จะมีสองรุ่นด้วยกันนะครับมีรุ่นรุ่นแรกกับรุ่นที่สองนะครับด้านหน้านี้จะเหมือนกันนะครับแต่จะต่างกันตรงด้านหลังเหรียญนะครับรุ่นแรกจะเป็นพระธาตุนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับกองพันเชียงใหม่สองนี้ด้านหลังจะเป็น ตัวอักขระนะครับ เดี๋ยวมาดูใกล้ๆนยครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนยครับด้านหลังนะครับ ด้านหลังเหรียญนี่จะ ข้างบนนี้จะต่อโค้ดนะครับเป็นโค้ดกงจักรนะครับส่วน ตรงนี้จะเป็นโค้ดนะครับ ถ้าดูใกล้ๆนี่จะเป็นเป็นเหมือนเป็นงูเห่าเนี่ย เป็นเหมือนงูเห่าเนี่ย ส่วนตรงกลางนี่จะเป็นโค้ดเหรียญนนะครับสำหรับสำหรับเนื้อเงินนะครับ สร้างอยู่ 499 เหรียญเท่านั้นเองนะครับ สร้างไม่มากนะครับ นี่จะเป็นลักษณะขอบเหรียญนะครับ สร้างน้อยด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับลูกศิษย์ลูกหาไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ ถ้าเจอก็มีโอกาสเก็บก็เก็บเลยอนาคตนี้อาจจะแรงในวันหน้าก็เป็นไปได้นะครับ พิธีใหญ่ด้วยนะครับ เดี๋ยวมาดูด้านหลังเหรียญกันอีกสักนิดนึงนะครับ ตรงนี้จะเขียนเป็นนี่นะครับ ผมซูมใกล้ๆนิดนึงนะครับ ด้านหลังนี้จะเขียนเป็นกองพันทหารราบที่หนึ่งนะครับ กรมทหารราบที่เจ็ดนะครับ ค่ายกาวีระ ขอไปครับ ค่ายกาวีระนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ยี่สิบห้ามกราสองห้าห้าเก้าสวยเลยทีเดียวนะครับ เหรียญนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมนำมารีวิวเนี่ย ก็จะเป็นเหรียญอาร์มนะครับ ก็จะเป็นเหรียญอาร์มสองหน้านะครับ เหรียญนี้เป็นเนื้อนวะนะครับ พิธี อธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับ เมื่อวันที่ 15เมษายนนะครับ2537จำนวนการจัดสร้างนี้ไม่มากเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับ หายากแล้วนะครับ รุ่นนี้นะครับ ไม่ค่อยเจอแล้วนะครับเหรียญนี้ผมได้มานานแล้วนะครับจำนวนการจัดสร้างนี่เนื้อทองคำสร้างอยู่ 150 องค์นะครับ เนื้อเงิน สร้างอยู่ที่หนึ่งพันแล้วก็เนื้อนวะสร้างอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยองค์เท่านั้นเองเนะขนาดของเหรียญนี่ประมาณเหรียญบาทนะครับถ้าเท่ากับเหรียญบาทเลยนะครับ สวยครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับ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 กดติดตามด้วยนะครับส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ